ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เข้าประเมินกันค่ะ การประเมินสมรรถนะชั้น 1 ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะ มี 2 วิธีคือ ทฤษฎีความรู้ 20%จำนวน 55 ข้อ และภาคทักษะการปฏิบัติงาน 80%ซึ่งเกณฑ์การผ่านสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1 ผู้รับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 สำหรับการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพชั้นหนึ่ง ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณลักษณะคือ เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุเป็นประจำต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า1ปีในบริบทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัดคำแรกนะคะ คุณสมบัติ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ชิคากุชิคากุแปลว่า คุณสมบัติ ถัดมานะคะคำว่าผ่าน ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โกคากุโกคากุ ผ่าน ถ้าไม่ผ่านนะคะใช้คำว่าฟุโกกะกุฟุโกกะกุแปลว่า ไม่ผ่านค่ะ ถัดมาคำว่า เกณฑ์ หรือว่า มาตรฐานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า คิจุน คิจุน แปลว่า เกณฑ์ หรือว่ามาตรฐานค่ะ ต่อไปคำว่า ฝึกฝนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเลนชูชิมัสเลนชูชิมัส แปลว่า ฝึกฝน คำว่า ทบทวนนะคะ ใช้คำว่าฟุกุชูชิมัสฟุกุชูชิมัสแปลว่า ทบทวน คำว่า อีกครั้งนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโมยจิโดโมยจิโด อีกครั้ง ส่วนคำว่าเปอร์เซนต์นะคะ อันนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเลย ใช้คำออกเสียงว่า p e r c น n ต percento แปลว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ต่อมาคำว่า ต่อเนื่องนะคะ ใช้คำว่าเ renzoku ล e n z o k u แปลว่า ต่อเนื่อง ต่อไปนะคะ1ปีขึ้นไป ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอิจิเนนอิโจอิจิเนนอิโจแปลว่า1ปีขึ้นไป ถัดมาคำว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า 高齢者介護職員高齢者介護職員แปลว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต่อมานะคะคำว่าการแก้ปัญหานะคะ ใช้คำว่าไคเคจไคเคจการแก้ปัญหา คำว่าพื้นฐานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคีฮงคีฮง แปลว่าพื้นฐาน สุดท้ายนะคะคำว่า ทั่วไปหรือว่า ปกตินะคะ จะใช้คำว่า อิปปัง อิปปัง แปลว่า ทั่วไปหรือว่า ปกติค่ะ